พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอนเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ เพื่อการเรียนรู้ครั้งที่ 14 ปัจจุบันการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสามารถทำได้หลายช่องทางนะครับ และหนึ่งในนั้นก็คือการสื่อสารผ่านสื่อภาพยนตร์ สถาบันเกอเทประเทศไทย และเครือข่าย ร่วมกันจัดงานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ เพื่อการเรียนรู้ครั้งที่ 14 ภายใต้หัวข้อ การปฏิวัติทางอาหาร เพื่อเปิดโลกการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ผ่านสื่อภาพยนตร์ให้แก่เด็กและเยาวชนไทย ภาพยนตร์ที่ฉายในเทศกาลครั้งนี้ มีจำนวน 21 เรื่องจาก 8 ประเทศ ผู้สนใจสามารถเข้าชมและร่วมกิจกรรม ได้แก่การทดลองวิทยาศาสตร์ ตอบคำถาม เล่นเกมเพื่อรับของที่ระลึกมากมาย ที่ศูนย์จัดฉาย 25 แห่ง ทั่วทุกภูมิภาค โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สำหรับศูนย์จัดฉาย สวทช อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จัดระหว่างวันที่ 19 ถึง 30 พฤศจิกายน 2561 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nstda.or.th/sci2pub ส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อเยาวชนไทย โดยสวทช และสถาบันเกอเทพประเทศไทย พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์ พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สวทช 025648000